เรามาดูโปรแกรมสำหรับการสร้างงานอินโฟกราฟิกกันบ้างนะคะ เริ่มจากในระบบออนไลน์กันค่ะ โปรแกรม e d r a w Infographic Maker เป็นเครื่องมือช่วยสร้างอินโฟกราฟิกได้แบบง่ายๆ ด้วยวิธีการลากและวาง รูปภาพและตัวอักษรต่างๆ ลงไปบนหน้ากระดาษ นอกจากนี้แล้วยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราได้เลือกใช้ พร้อมกับกล่องเครื่องมือที่หยิบใช้ได้สะดวกสบาย และเรายังสามารถนำไปใช้สร้างงานรูปแบบอื่นๆ เช่น รูปภาพที่ใช้สำหรับนำเสนอ Presentation หรือพวกไทม์ไลน์ได้ด้วยนะคะ คุณสมบัติเด่นของ e d r a w Infographic ใช้งานง่าย ผลงานที่ได้มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ ใช้งานในโหมดออฟไลน์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีรูปไอคอนให้เลือกใช้มากกว่า 10,000 แบบ มีเทมเพลตให้เลือกใช้งานมากมายหลายแบบ เลือกปรับขนาด สี และรูปแบบตัวอักษรได้สะดวกสบาย สร้างสรรค์ผลงานได้แบบง่ายๆ ด้วยการลากและวาง บันทึกไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นไฟล์ PNG JPEG HTML PDF Word PowerPoint และอื่นๆอีกมากมายค่ะ แต่งรูปภาพได้ เช่นปรับค่า brightness Contrast Transparency และลบฉากหลังของรูปภาพได้ สามารถเข้าถึงได้ที่ www.edrosoft.com/infographic ค่ะ Easily เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ภายในเว็บไซต์ จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานหลายอย่าง ยืดหยุ่น และมีแม่แบบสำเร็จให้ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งานค่ะ เมื่อสร้างงานอินโฟกราฟิกเสร็จแล้ว สามารถเผยแพร่ได้หลายรูปแบบด้วยนะคะ คุณสมบัติเด่น นำมาใช้งานได้ในรูปแบบของไฟล์ PNG JPEG และ PDF หรือส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ได้ด้วย สามารถเผยแพร่ชิ้นงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์ สามารถเริ่มสร้างอินโฟกราฟิกได้เลย โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมค่ะ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเทมเพลตได้อย่างง่ายดายอีกด้วย สามารถลบ เคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์ต่าง ๆ บนเทมเพลตได้ สามารถเพิ่มภาพกราฟิกสวย ๆ จาก 10หมวดหมู่ เช่น การขนส่ง ัตว์หรือไอคอนต่างๆ รูปร่าง รูปทรงต่างๆ สามารถปรับแต่ง เปลี่ยนขนาด สี ฟอนต์ ตัวอักษร และปรับแต่งรายละเอียดในภาพได้ และสามารถเข้าถึงได้ที่ w w w e s e l l y อินโฟแกรมเป็นเครื่องมือที่เน้นเรื่องการสร้างชาร์ต ลงบนอินโฟกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นบาร์ชาร์ต พายชาร์ต หรือกราฟก็ตาม ข้อดีของอินโฟแกรมเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับไฟล์ของ Excel ซึ่งจะช่วยให้คุณเอาข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเป็นกราฟ หรือเป็นอินโฟกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นได้ค่ะ คุณสมบัติเด่น มีรูปภาพ ไอคอน GIF และอื่นๆที่มีคุณภาพสูง ให้เลือกใช้ได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด หรือสามารถอัปโหลดรูปภาพของคุณเองได้ด้วย แก้ไขได้ง่ายๆ โดยการลากและวาง สามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลภาพของคุณในรูปแบบ JPEG PNG PDF หรือ GIF ที่มีคุณภาพสูง เพื่อแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียหรือฝังโดยใช้ตัวเลือก Interactive HTML นำเข้าข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการป้อนข้อมูลโดยตรงในโปรแกรม แก้ไขอัปโหลดสเปดชีตหรือการนำข้อมูลจากบริการคลาวด์ที่คุณชื่นชอบ เช่น Dropbox OneDrive หรือใช้ API ของ Infogram ได้ค่ะ สร้างรายงานที่น่าสนใจ ซึ่งอ่านและแบ่งปันได้ง่าย โดยสามารถกำหนดค่าสำหรับแบรนด์ และผู้ชมของคุณเอง ฝังข้อมูลออนไลน์และติดตามโดยใช้ Analytics สามารถเข้าถึงได้ที่ www.infogram.com ค่ะ p i c to Chart เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิก ที่ได้รับความนิยม ภายในเว็บไซต์ จะประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงาน และมีแม่แบบสำเร็จ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ภายหลังจากที่ได้ทำการออกแบบเสร็จแล้ว ยังสามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบของไฟล์ PNG JPEG และ PDF ส่งต่อหรือแบ่งปัน ให้กับคนอื่น ๆ ได้ คุณสมบัติเด่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรม มีลูกเล่นดีๆ หลายอย่าง ยืดหยุ่น และใช้งานสะดวก สามารถเผยแพร่ชิ้นงาน เป็นไฟล์ภาพได้ 2 ชนิด คือไฟล์นามสกุล PNG และ JPEG เท่านั้นค่ะ สามารถเข้าถึงได้ที่ w w w p i c o c h a r t c o m เวนเกจเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างอินโฟกราฟิกโดยเฉพาะ ข้อดีของมันก็คือ มันผสานความสามารถในการใส่ข้อมูลของชาร์ตต่างๆ แบบอินโฟแกรมเข้ากับรูปภาพ และไอคอนของแคนวาและ p i c t o Chart นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่อินโฟกราฟิกของเรา ในช่องทางทางสังคม เช่น Facebook Pinterest Twitter LinkedIn หรือฝังไว้ในบล็อกของเรา เว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการดาวน์โหลด ในรูปแบบภาพหรือรูปแบบ PDF คุณสมบัติเด่น สามารถแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ฝังและเชื่อมต่อลิงก์ ข้อมูลสถิติของคุณในบล็อกหรือเว็บไซต์ ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกของคุณในแบบรูปภาพหรือไฟล์ PDF ได้ สร้างงานอินโฟกราฟิกได้ง่ายใน 3 ขั้นตอน ได้แก่คัดเลือกเทมเพลต เพิ่มชาร์ตและวิชวลขั้นที่ 3 ปรับแต่งและออกแบบอินโฟกราฟิกสามารถเลือกใส่ชาร์ตแมปและไอคอนได้มากกว่า 100 แบบ สามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงจากสเปซชีตสามารถอัปโหลดรูปภาพของคุณ จากคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ ใช้งานง่าย โดยการลากและวางข้อมูล ปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างกราฟิกจากโปรแกรม Sketch สามารถเข้าถึงได้ที่ www w t e c o m คนว่า เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Presentation, Poster, u a r d Resume, Certificate, Infographic เป็นต้น ซึ่งแคนวานั้นจะมีขนาดมาตรฐาน ให้เลือกหรือผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเองได้ แคนวาใช้งานได้ง่าย สวยงาม สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ แคนวาสามารถแก้ไขหรือออกแบบเพิ่มเติมได้ตามต้องการ โดยลักษณะการแก้ไขก็ใช้งานได้ง่าย คุณสมบัติเด่นแคนวามีขนาดสื่อมาตรฐานให้เราเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดใหญ่ ไปจนถึงไฟล์สิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างเช่นโปสเตอร์และกระดาษ A4 ทั้งนี้หากเราต้องการขนาดอื่นๆ ก็สามารถกำหนดขนาดขึ้นมาเองได้ ดาวน์โหลดภาพลงเครื่อง โดยจับันทึกเป็นไฟล์ JPEG PNG หรือ PDF ก็ได้ หรือกดแชร์ เพื่อแชร์ภาพเข้าสู่ Twitter Facebook หรืออีเมล มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ใช้งานผ่านเว็บ ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่อง มีแอปบน iPad ให้ใช้งานง่าย มีโปรแกรม Photo Editor ขั้นพื้นฐานอยู่ในตัว รองรับภาษาไทย แม้จะไม่มีฟอนต์ให้เลือกมากนัก แต่อย่างน้อย สละก็ไม่ลอย สามารถเข้าถึงได้ที่ www.canva.com เรามาดูโปรแกรมสำหรับการสร้างงานอินโฟกราฟิก แบบออฟไลน์กันบ้างนะคะ PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่ง ในตระกูล Microsoft Office สำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูลหรือ Presentation สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำสไลด์โชว์ การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น คุณสมบัติเด่น นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบหรือทีม จะมีดีไซน์สำหรับรูป ช่วยให้สร้าง Presentation ได้สะดวกมากขึ้น รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel รองรับภาพเคลื่อนไหว เช่น Flat GIF Animation วิดีโอ เป็นต้น สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้ สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิมพ์แบบสไลด์ หรือ Handout การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าเรียกว่าสไลด์ รูปภาพตัวอย่างของโปรแกรม PowerPoint ค่ะ Photoshop โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมาย เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน ประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ คุณสมบัติเด่น ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพได้สะดวก สามารถลากเส้นแบบฟรีสไตล์หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ มีการแบ่งชั้นของภาพเป็นเลเยอร์ สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน การทำโคนนิ่งภาพหรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม Photoshop ค่ะ Illustrator เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่าเวกเตอร์กราฟิกจัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพ ที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์เว็บ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่น ๆ เช่น รูปภาพการ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้นค่ะ คุณสมบัติเด่น มีความสามารถในเรื่องของเวกเตอร์ เวกเตอร์ก็คือภาพเสมือนจริง ที่มีลักลายเส้น อย่างเช่น เราจะสร้างตัวการ์ตูน ตัวอักษร หรือการสร้างโลโก้ จะทำได้ง่าย นามสกุลส่วนใหญ่ที่ใช้ .ai .eps ที่สำคัญนามสกุลพวกนี้ เวลาเราย่อหรือขยายแล้ว ภาพที่ได้ก็จะไม่แตก เพราะเป็นการคำนวณแบบเวกเตอร์นั่นเองค่ะ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นกับการนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น FAT Photoshop Acrobat และอื่นๆ ในตระกูล Adobe ค่ะ ภาพที่ได้จะคมชัด ไม่ว่าคุณจะขยายสักเท่าใดก็ตาม สามารถเซฟไฟล์ออกมาได้หลายฟอร์แมตสะดวก ต่อการนำไปใช้อย่างยิ่ง เช่น .gif .tif .pdf และ .jpeg ค่ะ ตัวอย่างโปรแกรม Illustrator ค่ะ